หลายคนอาจคิดว่า การสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน หรือว่า co-working space นั้นเพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่า จริงๆ แล้ว co-working space ได้เกิดขึ้นมานานพอสมควร แต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ ดังนั้นเราลองไปดูกันครับว่าในยุคแรกที่ต่างประเทศ เริ่มธุรกิจนั้น ได้มีการศึกษาปัจจัยในด้านใดบ้าง ไปชมกันเลย ความเป็นมาของของคอนเซปต์ของ co-working space เนี่ยมาจากไหน อยู่ดีมันผุดขึ้นมาเลยหรือเปล่า หรือว่าเป็นทำไมอยู่ดีๆเกิดเกิดการ movement จากการที่ทำออฟฟิศธรรมดาทั่วไปกลายมาเป็น co-working space หรือการเป็นคอนเซปต์นี้เกิดขึ้นมาได้ และเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ ในออตอนที่อธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ co-working space เนี่ยเราแบ่งได้มาเป็น 3 ยุคหลักๆ นะครับ แล้วผมก็พยายามใช้คอนเซปต์ของของเจฟฟรีย์มัวร์ที่เขาเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี adoption life cycle หรือเขียนหนังสือเลือกเรื่อง crossing the chasm มา อันนี้เป็นก็ประยุกต์โมเดลของของแกมา มา มามา มาใช้กับธุรกิจของ co-working หรือคอนเซปต์ของ co-working ว่าว่าเป็นการเจริญเติบโตมาอย่างไง เพราะว่าสิ่งที่ เจฟฟรีย์มัวเขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับเทคโนโลยีใหม่ หรือเกิดเทคโนโลยีที่เกิดการ disrupt วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ของธุรกิจอื่นๆอย่างผมก็มองว่าในการ co-working เนี่ยก็เป็นการ disrupt อย่างหนึ่งของ office space มากๆ เลย จากที่คนเขาเช่าของกันเป็นระยะยาวเช่าสถานที่ใหญ่ๆ ลงลงเงินต้นในการสร้างออฟฟิศขึ้นมา แทนที่จะทำอย่างนั้นมันกลายมาเป็นโอเคไม่ได้เช่าระยะยาว สถานที่เล็กลงไม่ต้องเสีย ไม่ต้องลงเงินก้อนแรกลงไปทำอินทีเวียตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็เลยคิดว่ามันมีมีคอนเนคชั่นมีหลายๆ อย่างที่สามารถเอา adoption life cycle เนี้ยมา apply กับตัว co-working ได้ ในคอนเซปต์ของ adoption life cycle เนี่ยครับก็จะแยกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน 5 กลุ่มหลักครับมีตั้งแต่พวกที่เป็น innovator หรือพวกนักคิด นักนักคิดค้นนักนักที่ชอบ ชอบกระหายสิ่งใหม่ๆ ต้องยังไงต้องขอของใหม่ออกมา นึกนึกภาพ iPhone หรือนึกภาพมือถือที่กำลังออกมาครับ คือก่อนหน้าข่าวจะบอกว่าเปิดตัวว่าจะไปขายวันไหนเนี่ย คือคนพวกนี้พวกที่เป็น innovator เนี่ย คือเขาจะมีข่าวลีกอ่านข่าวลีก มีตามไม่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วรู้ว่าฟังก์ชันจะออกมาเป็นไงสเปคออกมาก่อนที่ข่าว Official จะฟันธงซะอีกพวกนี้คือ innovator นะครับ นี่กลุ่มแรกเลย พวกกระหายความกระหายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ชิ้นนี้ กลุ่มที่ 2 คือพวก early adopter early adopters เนี่ยถ้านึกถึง iPhone คือพอพอ iPhone บอกเปิดเปิดตัวปุ๊บเริ่มขายปุ๊บวันนี้ พวกนี้คือพวกที่ไปยืนต่อแถวรอคิว รอคิวตั้งแต่ตอนตีห้าตีสี่อะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเป็นคนแรกที่ออกมาปุ๊บฉันต้องซื้ออันแรกเลย จริงๆ innovator นี่ก็จะเป็นพวกที่ไปต่อแถวด้วยนะครับรวมไปถึง แต่ว่าพวก early adopter ก็คืออาจจะ hardcore น้อยลงมาหน่อย แต่ว่าวันแรกออกมาปุ๊บฉันต้องเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อละ ต่อมาเป็นกลุ่มของ early majority คือไม่อาจจะไม่ต้องฉันไม่ต้องเอาวันแรก แต่ว่าอาทิตย์แรกออกมาหรือเดือนแรกออกมาฉันต้องเข้าไปซื้อละยังไงอยากจะซื้ออยู่แล้ว เห็นเห็น marketing material ของโฆษณาของ product ชิ้นใหม่ๆหรือเทคโนโลยีชิ้นใหม่ ๆ เนี่ย ฉันอยากได้แล้วรู้ว่าออกมาสะดวกเมื่อไหร่มีงบพอซื้อเลย r a t e majority เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่แตกต่างจาก early majority นิดนึง ตรงที่อาจจะไม่ได้มี drive ว่าเฮ้ย ฉันต้องเข้าไปซื้อนี้มันออกมาแล้วมันดีฉันต้องซื้อ ไม่ใช่ แต่มันจะกลายเป็นพวกแบบเฮ้ยเพื่อนฉันใช้เฮ้ยคนนั้นบอกเฮ้ยพี่ป้านะอาคนนั้นบอกเฮ้ยเออคุณต้องต้องไปซื้อมันดีมันดีมันดีก็เริ่มไปซื้ออันนี้ก็เป็นกลุ่มเลทมาจอรี่ก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่ ส่วนพอมาจุดสุดท้ายของเคอร์ฟเนี่ยคือพวกไลกาดไลกาดเนี่ยก็ลงไปถึงคือเห็นท่านึกย้อนกลับไปถึงช่วง BlackBerry ที่เป็น มือถือมือถือ BlackBerry ในช่วงนั้นนะครับ ก็คืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาใช้มาเริ่มมาซื้อ BlackBerry ตอนที่ iPhone มันเริ่มกลายเป็นเทรนด์ละคือเขาได้ฟังจากเพื่อนคอนบินซ์มากมายทุกคนเขาใช้กันไปหมดละพวกนี้บอกเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วก็ค่อยจะเข้าไปใช้เป็นกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มที่ช้าที่สุดในการ adopt พวกนี้ก็คือได้มาปุ๊บแล้วเขาก็ใช้ใช้ใช้ใช้แล้วก็คงติดแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากจะมูฟไป iPhone iPhone ใหม่ออกมาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการไปซื้อจนกว่ามันเกือบจะตกรุ่นแล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อ อันนี้เนี่ยคือกลุ่มที่คอนเซปที่แยกออกมาเป็น5กลุ่มของอาจจะเป็นว่าพูดกันว่าเป็นเทสของคนในการต่อเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้นะครับพอมีของใหม่ออกมาแล้วแล้วเราคิดยังไงกับมันนี่เขาแยกออกมาเป็นห้าส่วน ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในช่วงช่วง early adopter เนี่ยมันจะมีมันจะมีแกลบอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเป็นเป็นเขาเรียกอันนี้เป็นเป็นคาซึมคาซึมก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆหลุมนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะไปอ่านเพิ่มเนี่ยคือเจฟฟรีย์โมเขาก็เขียนบอกว่าโอเคถ้าเกิดเราทำ Product ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ออกมา มันจะมีช่วงติดช่วงหนึ่งคือ พอไปถึง Early Adopter ปุ๊บ ครึ่งหนึ่งของ Early เกือบครึ่งของ Early Adopter เนี่ยมันจะเป็น มันจะมีแกลบใหญ่ๆ ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดส่วนที่ยากที่สุดของเทคโนโลยีในการข้ามแกลบนั้นไปเพื่อทำให้คนหมู่มากหลังจากนั้นเนี่ยเขากลับเข้ามาเข้ามาใช้หรือเข้ามา adopt เทคโนโลยีของเรา แล้วตัวนี้เนี่ยคอนเซปต์นี้มาใช้กับ co-working ได้ยังไงนะครับคือผม simplify มันลงมาจาก 5เนี่ยเหลือแค่3หอเราแยกเป็น 3 ยุค ยุคแรก ยุคปัจจุบัน แล้วก็ในอนาคต ในตัวยุคแรกเนี่ย ผมกรุ๊ปรวมเลยคือพวก innovator กับ early adopters คือพอคนเขาเห็นคอนเซปต์ของ co-working space เริ่มเกิดมาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาอยากจะเอาไปใช้เลย อันนี้พูดถึงจากในมุมมองของคนคนสร้าง co-working นะครับ คือคนที่มี space อยู่แล้วเราก็อยากจะสร้างเป็น co-working หรือ หรือ มีมีทุนหรือว่ามีไอเดียแล้วที่อยากจะไปเป็นเป็นคนสร้างโคเวอร์กิ้งเจ้าของโคเวอร์กิ้งแล้วกันนะครับ ในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือยุคแรกกลุ่มแรกคือกลุ่ม innovator กับ early adopter พอคอนเซปต์ co-working ออกมาปุ๊บ เขาอยากลงไปทำเลย อยากเฮ้ย อันเนี้ยต้องมันมันใช่เลยสำหรับที่นี่มันเป็นคอนเซต์ที่ต้องทำครับกลุ่มต่อไปก็คือเป็นกลุ่มของ Early Adopter ส่วนหนึ่งรวมกับ Early Majority กลุ่มนี้คือ พอได้ยินคอนเซปต์ co-working มาสักพักแล้ว ยังไม่กล้าลงมือทำเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเออจะดีหรือไม่ดี แต่พอมีข่าวเข้าหูมาเรื่อยๆ ว่า เฮ้ยทำแล้วได้เงินทำแล้ว เออมันเวิร์กทำแล้วมันคลิปเอ้ยมันกลายเป็นเทรนด์เอ้ยเราต้องทำบ้างละอันนี้คือกลุ่มที่ 2 กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเลดมาจอร์ i ี้กับกับแลงกาคือน่าจะเป็นเป็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง มมติว่าเรามีมีธุรกิจอสังหาที่ตายตัวอยู่ในระดับหนึ่งละไม่จำเป็นต้องต้องทำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ต้องโคเวกิ้งเข้ามาเออมันทำเงินเออเล็ก ๆ มั้ง มันจะเป็นความคิดอย่างนั้น อาจจะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องลงไปทำตรงนี้ไม่ต้องอัดดอปตรงนี้ก็ได้มันมันรอให้มันคิดก่อนลองให้มันมีเคสเยอะกว่านี้เราค่อยเข้าไปทำอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ 3 นะครับ